ไม่รู้วันนี้จะบวกหรือเปล่ามาลุ้นกันครับผมยาวไปยาวไปแบบมันมันไม่ใช่เกมไหลไงมันต้องแบบเน้นแตกวายมาอยู่หน้าหน้าหน่อยดิเพื่อนวายโอ้โหอะไรวะนะอะไรวะนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นทรงว่า มันจะไม่แตกยังไงก็ไม่รู้นะอื้อดอกนี้ได้อยู่เว้ยเจ็ดสิบสองบาท ดีๆ เพื่อนดีๆนิดๆหน่อยๆก็ได้มา ขอกำไรสักนิดนิดหน่อยๆก็ได้เว้ยวันนี้ผมจะไม่โลภนะ เชื่อผม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะครับผมเล่นเกมนี้นี่ไงไต่ไปร้อยแปดบาทไปดอกนี้กระดิ่งแมวกระดิ่งแมวจัดไปร้อยแปดบาทนะแต่เกมไม่ดูตังจัดเลยไม่แบบไม่ไม่ไหลอ่ะเพื่อนแต่ก็คือแตกเลยอะโอ้ยากว่ายากว่ะ โอ้โหดอกนี้ได้ อยู่ ก้อนใหญ่ก้อนโตดอกนี้ได้ อยู่ 288 บาทได้อยู่เว้ย เอาเรื่องมาเนี่ยขอดอกแบบนี้ สักแบบ 10 ดอกอะอะขอแบบนี้สักสิบดอกอะพอเลย ฝันสูงซะด้วย เอาสิบดอกเลยอ่อเกินไป หมุนมาตั้งนานเพื่อจะได้ดอกเดียวเฉดเท่ยาวไปครับผมอุ้ยมันแตกอยู่นะถ้ามันเล่นไปมันแตกอยู่นะเพื่อน มันแตกอยู่นะฮึบโอ้ยวายเมื่อกี้วายเต็มข้างหลังเลยแม่งไม่อยู่ข้างหน้าวะ มึงไปอยู่ข้างหลังทำไมวะน่ากระดิ่งแมวไปครับ ไทยวายโอ้ยนี่ไงสเก็ตเตอร์มาว่ะ สเก็ตเตอร์มาว่ะเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว นึกว่าจะไม่แวะมาหากันซะแล้วจัดไปดิครับโอ้โหมาว่ะมาว่ะ ขอดีๆนะเพื่อนนะขอดีๆ อ้าวแล้วเอซะด้วยแล้วเอตัวง่ายอยู่นะตัวง่ายอยู่นะตัวนี้มาขอจำจำแบบแหลมๆนะครับนะ อย่าแกงกันเด้อเพื่อนเด้อขอจำจำแบบแหลมๆเอยเบาได้เบาเบาได้เบาเอกูอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเอเอ้ยไอเช็ดโคกไม่มีเอเลยเพื่อนเออเนี่ยเอมาแล้วตัวหนึ่งเอมาแล้วตัวหนึ่งแต่ยังไม่แตกหรือเกินไปโอ้โหแล้วไปอยู่เลยตรงนั้นนะมาอยู่ช่องสองนี่ฮัลโหล มึงมาอยู่ช่องสองนี่เพื่อนเอกูมาตั้งนานเหลือสองสปินแล้วกว่าจะแตกโอ้โหดอกนี้ได้อยู่เต็มกราฟอยู่นะ 49 บาทโคตรเบาเลยเพื่อน ดีดหน่อยดีดหน่อยแล้วเอเอมาเฮ้ยเคด้วย หมับเข้าให้โอ้โหเบาอ่ะ มันยังเบาอยู่มาสปินสุดท้ายว่างานสปินสุดท้ายขอยนิดนึงมา อีกนิดนึงเอสวยงามแน่นอนดอกนี้เต็มกราฟไป 113 บาท ก็ยังเบาอยู่ดีเหมือนกันแตกไปเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสามสิบหกบาท ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไป ขอยากขยับเบ็ดขึ้นกันสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนจัดเบ็ดหนักๆแม่งเลยไม่ไหวละ เออเบ็ดเบ็ดห้าสิบแม่งเลยแล้วกันไป ลองดูขำๆเพื่อนขำๆนะ ถ้าแตกก็คือกำไร ถ้าไม่แตกก็คือหมดตูด มีอยู่สองอย่าง โอ้โหดอกนี้สามร้อยบาทเช็ดเคเอาเรื่องว่ะ เป็ดห้าสิบแมงมาเพื่อนเป็ดห้าสิบแมงมาว่ะร้อยห้าสิบบาทใบดอกนี้โอ้โหหูยมาว่ะมาว่ะโอ้โหเก๋ด้วยเต็มกราบใบดอกนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทเช็ดเคโอ้โหพอเลยดีกว่าเพื่อนพอเลยวันนี้เราทุนมาเก้าเก้าเก้าเรียบร้อยกำไรเป็นที่เรียบร้อยนะกำไรสี่ร้อยกว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมขอพาวน้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเมื่อถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมและใครตามมาเล่นนะเมื่อสามารถตามผมมาในเมนที่ประมวลไว้ได้เลยนะ มีโปรรับตลอดเหมือนเดิมเลยนะครับมาแล้ว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ